คุณหมอทำรู้สึกยังไงบ้างไหมคะอยากนี้เจ็บนิดนึง แต่ตอนนั้นไม่รู้สึกแล้วไม่รู้สึกใช่ไหมคะ ไม่รู้สึกแลแต่ตอนนี้ไม่ไม่เจ็บแล้ว จะกลับจะกลับอะไรก็หาย หายทันทีแต่ว่าแต่แต่มันยังมีชาชาอยู่เราไม่รู้ว่า